ันรวมกัน แล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ทางสังคมเนี่ยค่ะมันก็คือเมืองของเราเองค่ะซึ่งพอพอกลับไปดูเมืองของเราเนี่ยเมืองของเราก็จะมีหลากหลายส่วนมีทั้งพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่ใจกลางเมืองที่คุณป้ายบอกว่ามันเป็นศูนย์รวมของอาคารตึกสูงต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าทุกอย่างถูกกระจุกตัวอยู่ตรงกลางเมืองไอ้ปัญหาเหล่านี้ค่ะคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพของเราเองว่าดาวเท้าของแต่ละต่างต่างประเทศก็ตามนะคะกำลังประสบปัญหานี้อยู่คือก็ในเคสไอแลนด์ว่าเราจะเรียกกันว่าเกาะความร้อนหรือบางคนก็จะเรียกว่าโดมความร้อนไอ้ปัญหาตรเนี้ยค่ะมันจะเกิดตรงเฉพาะจุดกลางเมือง คือพื้นที่อื่นก็มีความร้อนนะคะแต่ว่าความร้อนสูงสุดเนี่ยมันจะมากระจุกตัวอยู่ตรงกลางเมืองเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ค่ะมันคายความร้อนออกมา คือเรารับความร้อนจากธรรมชาติจากดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าอาคารเหล่านี้ก็คายความร้อนออกมาคายความร้อนด้วยตัวมันเอง แล้วก็คายความร้อนจากพลังงานที่เราใช้ไปภายในอาคาร ซึ่งถ้าเกิดว่าดูเปรียบเทียบกันระหว่างพื้นที่ชานเมือง คือด้านซ้ายเนี่ยคือพื้นที่อย่างบ้านเราใครบ้านอยู่ชานเมืองพื้นที่จัดสรรต่างๆเนี่ยค่ะหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองเนี่ยเทียบกับพื้นที่กลางเมืองเนี่ยอุณหภูมิเมื่อเมื่อเทียบกับเราเนี่ยพื้นที่กลางเมืองอุณหภูมิมาก มากกว่าพื้นที่ชานเมือง3-10องศา อันนี้คือค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปอย่างอย่างเช่น ที่ล่าสุดที่ลองลองเช็คมาเนี่ยค่ะที่กรุงเทพเนี่ยอุณหภูมิกรุงเทพทีหมายถึงไทยในภายใน ศูนย์กลางเมืองเช่นสีลมสาทรเนี่ยนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่า ย่านพระรามสองที่เป็นย่านที่พักอาศัยของคนทั่วไปเนี่ยล่าสุดคือปี 2554 คือล่าสุดที่ที่เขาเช็คมาเนี่ยนะคะสูงกว่าพื้นที่ชานเมืองเนี่ยคือ7องศา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันมันพื้นที่สีลมสาทรจะ้รนทำให้รู้สึกว่าร้อนอึนอัดแต่ว่า ปัญหาไอ้พื้นที่ เกาะความร้อนแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเราปกติเลยค่ะอันแรกนี่คืออาคารที่ที่เราสร้างขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้ได้ที่คุณป้ายบอกว่าอาคารใจใจกลางเมืองเนี้ยมันเป็นศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานขนาดใหญ่พื้นที่เหล่านี้มันถูกสร้างด้วยซีเมนต์คอนกรีตที่รับความร้อนแล้วเขาก็คลายความ วัสดุเนี่ยก็มีส่วนในการทำให้เมืองเนี่ยได้รับความร้อนจากตัวอาคารถัดไปเนี่ยก็คือ เมื่อพื้นที่เมืองในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันขาดพื้นที่สาธารณะอย่างที่คุณใต้บอก ว่าพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพน้อยมาก เมื่อเราไปดูในเมืองทั้งทั้งทั้งกรุงเทพเนี่ย เราแทบจะไม่เห็นพื้นที่สีเขียวที่ที่อยู่ในในกลางเมืองเลย ทุกทุกที่มันถูก อัดแน่นไปด้วยอาคารเนื่องจากว่าอาจจะ เพราะพื้นที่กลางเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ราคาที่ดินสูง แต่ว่าพื้นที่กลางเมืองพวกนี้ครับก็ต้องการพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะที่ที่ทำให้อาคารทำให้พื้นที่มันมีที่หายใจมากขึ้น ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนอะค่ะอย่างพื้นที่อันนี้คือพื้นที่เขาเรียกพื้นที่สาธารณะละกันนะคะที่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพ ส่วนใหญ่ก็จะไปแสงตัวอยู่กับอาคารสูง พื้นที่ห้างสรรพสินค้าพื้นที่เหล่านี้ค่ะมันก็กลับกลายเป็นพื้นที่กัดแข็ง ก็คือไม่ได้เป็นเป็นพื้นที่ดีผืนธรรมชาติที่ที่จะคลายความร้อนหรือว่าช่วยให้เมืองเนี่ยมันเย็นขึ้นได้นะคะทีนี้เราจะแก้ปัญหาเมืองเหล่านี้ได้ยังไงนะคะ อันดับแรกนะคะก็คือ มันต้องมีการออกแบบเมืองหรือว่าวางผังเมืองที่ดีค่ะ คือในปัจจุบันเนี่ยค่ะกรุงเทพมันถูกการออกแบบเมืองที่แบบกระจัดกระจายค่ะไม่มีศูนย์รวม ไม่มีการออกแบบเมืองที่ ที่เอื้อต่อการคมนาคมรูปแบบอื่นๆอย่างเช่น ถ้าเป็นเมืองอื่นเนี่ยเขาจะมีการออกแบบเมืองที่ที่ใช้ที่ลดการสร้างถนนหนทางลดการสร้างสะพานแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังยังส่งเสริมให้มีการออกแบบเมืองที่เอื้อต่อเมืองรถยนต์อยู่แต่ว่า ที่อื่นเนี่ยเขาเริ่มออกแบบเมืองที่เรื่อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยไอ้ถนนเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงจะกลายเป็นพื้นที่ที่ให้คนเดินเพื่อไปเชื่อมโยงการสัญจรประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างของสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กมาก แต่ว่าเขาก็มีการจัดการเมืองที่ดี คือ เขาใช้ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองแล้วก็ การออกแบบเมืองที่ดีเนี่ยมันควรจะมีความพอดีกันระหว่างพื้นที่ด่านแข็งพื้นที่สาธารณะแล้วก็ตัวอาคารค่ะคือเราหเหีนยได้ว่าเราต้องอาศัยอยู่ในตัวอาคารแต่ว่ามันควรจะมีพื้นที่ทดแทนพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะผืนน้ำผืนดินเนี่ยมาทดแทนภายในเมืองบ้างนะคะรวมทั้งการกำหนดมาตรการหรือว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่คือปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังยังมีข้อกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับอาคารเนี่ย คือเอื้อต่อ ต่อด้านเศรษฐกิจคือการลงทุนว่าการสร้างพันสูงแต่ว่าในอนาคตเป็นคนที่จะมีมาตรการหรือข้อกำหนดเนี่ยที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมคือทำยังไงให้ให้เมืองอยู่สบายขึ้นเมืองมันเย็นขึ้นนะคะอันนี้เป็นออฟฟิศค่ะที่ที่อยู่ คือเนื่องจากว่าออฟฟิศที่ที่อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำงานเชิงสังคมค่ะแล้วก็ ย้อนกลับไปถึงว่าจะทำยังไงให้ให้เมืองอยู่สบาย ทำให้อาคารอยู่สบาย เพราะฉะนั้นได้เลยเริ่มจากออฟฟิศเราก่อนถ้าเกิดว่าเราเราทำได้วราอยู่ได้เนี่ยเวลาเราไปออกแบบให้คนอื่นหรือว่าลูกค้าที่ที่มาทำมาออกแบบบ้านกับเราเนี่ยก็จะได้เข้าใจในในความคิดนี้ อาคารอยู่สบายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวอาคารนะเคียงเดียวนะคะแต่ว่าหมายถึง พื้นที่โดยรอบด้วยคือการนำการอยู่กับธรรมชาติการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทำให้บ้านหรือว่าทำให้อาคารเราอยู่สบายมากขึ้นรวมทั้งการใช้วัสดุค่ะ วัสดุภายในอาคารที่บอกว่าตอนนี้ซีเมนต์หรือว่าปูนเนี่ยมันเป็นวัสดุเก็บกักความร้อนที่อย่างดีเลยในเมืองเพราะฉะนั้นการใช้วัสดุที่เป็นไม้คือรวม แพงกว่าเยอะใช่ค่ะ แต่ว่าตอนนี้มันจะมีทางเลือกอื่นๆ หรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าตัดไม้เนี่ยมันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่ว่า การใช้ไม้หรือว่าการใช้จาานะคะมันเป็นมันเป็นเราจะใช้วิธีการของไม้ทดแทนนะคะ มันจะมีการคนที่เขาปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกไม้เนี่ยเพื่อส่งในงานวัสดุก่อสร้าง ็เราก็รวมทั้งเป็นพืชเป็นขอโทษค่ะจะเรียกว่าใช้ต้นไม้ที่ที่โตได้เร็วค่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะผลิตวัสดุเหล่านี้มาให้เราใช้ได้เหมือนกันส่วนอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ เคยไปฝึกงานที่ที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยที่เรียนบอกว่าเป็นเกาะเล็กก็จริงแต่เขาให้ความสำคัญกับต้นไม้ทุกต้นให้ความสำคัญกับพื้นที่สนามทุกพื้นที่ต้นไม้ทุกต้นของสิงคโปร์เนี่ยถูก จดทะเบียน แล้วก็เป็นประวัติการเก็บข้อมูลเลยว่า แต่ละต้นเนี่ยมีอายุยาวนานเท่าไหร่ ซึ่งพื้นที่นี้ค่ะถนนออชาร์ดเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองของสิงคโปร์เลย แต่ว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ถนนคนเดินคือมีทางให้คนเดินขนาดใหญ่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่เหล่านี้นะคะรวมทั้งอีกวิธีหนึ่งที่ที่ช่วยเมืองของเราได้ก็คือการ การมีทางเลือกในการเดินทางที่มากขึ้นที่ไม่ใช่รถยนต์ แต่ว่าเป็นทางจักรยานทางเดิน ซึ่งถ้ามองกลับมาในบ้านเราเนี่ยพี่แนนจะพูดได้มากขึ้นนะคะว่า บ้านเรานี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เลย เราเอื้อต่อการใช้รถและประสานจักรยานใช่เราเราเราออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการใช้รถมากมากกว่าประเทศอื่น ๆ แต่ว่าในในมุมกับกันที่อื่นเนี่ยเขาเริ่มทำแบบนี้แล้วแล้วเขาก็ให้ความสำคัญ ับพวกนี้มากขึ้นนะคะ สุดท้ายค่ะก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเมืองหรือว่าการออกแบบอาคารเนี่ย คือสิ่งที่ช่วยเราได้ในการออกแบบนั่นคือธรรมชาติค่ะคือเราต้องถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้สถาปนิกจะคิดคำนี้ค่ะ back to basic คือกลับไปสู่สิ่งที่เราเคยเป็น back to basic ค่ะกลับไปสู่สิ่งที่เราเคยเป็นกลับไปสู่ที่เราเราเคยอยู่ ว่าวิธีชีวิตมันมันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วก็คนที่จะทำยังไงให้ให้การพัฒนาเมืองหรือว่าการออกแบบอาคารเนี่ยมันมันอยู่ร่วมกันได้ ให้ลองคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นเป็นเป็นคนธรรมดาเนี่ยไปอยู่รวมกันหลาย ๆ คน แล้วก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยก็รู้สึกสบายผ่อนคลายขึ้น อาคารก็คล้ายกับมนุษย์เหมือนกัน เมื่ออาคารอยู่รวมกันมากๆเนี่ยเขาก็จะคลายความร้อนออกมา มันต้องมีพื้นที่ธรรมชาติหรือว่าพื้นที่โล่งให้เขาบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยได้ปรับตัวปรับสภาพแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะ อย่างที่พี่เต้บอกว่า เราต้องกลับไปให้ธรรมชาติมาช่วยเราก่อนคือทางออกง่ายที่สุดเลยค่ะเอาต้นไม้เข้าบ้านต้นไม้เข้าบ้านหมายความว่าถ้าเกิดบ้านเราเป็นตึกแถวตึกแถวส่วนใหญ่เนี่ยคือข้างบนเนี่ยจะเป็นดาดฟ้าใช่ไหม ้าดาดฟ้าปกติเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับแสงมากที่สุดค่ะ โดยเฉพาะเวลาเที่ยงจนถึงประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นเราเป็นพื้นที่ที่รับแสงมากที่สุดเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เราควรที่จะวิธีการง่ายที่สุดก็คือเราลดพื้นที่ดาดแข็งทั้งหมดภายในบ้านเนี่ยให้รับแสงน้อยที่สุด ถ้าเกิดใครเป็นอยู่ห้องตึกแถวห้องแถวเนี่ยข้างบนเนี่ย ปลูกต้นไม้ค่ะ แต่เราจะจะปลูกต้นไม้ทุ่งขนาดใหญ่ไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างเนียมันไม่ได้เอื้อมหน่วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ได้รับน้ำหนักของของต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ แต่ว่าไม้กระถางอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยได้ เพราะว่าปัญหาที่พบในในปัจจุบันเนี่ยคือ เมื่อพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยรับรับแสงเยอะค่ะพื้นที่ตัวนี้ค่ะมันเราไม่อยู่ใกล้ห้องนอนของเราด้วย เพราะฉะนั้นเวลาคุณกลับบ้านไปเนี่ยตอนเย็นหกโมงเปิดแอร์ในห้องนอน มันทำความร้อนได้ได้ได้แบบดีแล้วเพราะว่าห้องเรายังไม่ยังไม่หายร้อนจากจากจากแดดที่ที่ที่ส่งมาในช่วงเวลาเที่ยงจนถึงตอนเย็นเพราะฉะนั้นการลดพื้นที่ตากฟ้าให้มีต้นไม้ปกคลุมบ้างเช่นไม้กระถางขนาดเล็กนะคะมันก็จะช่วยทำให้ก่อนที่แดดจะกรองไปถึงพื้นที่ตากฟ้านะคะก็จะถูกพุ่งต้นไม้เนี่ยค่อยๆกรองกรองแสงลงไปก่อนมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า มันก็มันก็ช่วยได้นะคะ